ำหรับมื้อนี้เนาะค่ะ เออนะบ่ได้เล่นเวลาที่ว่า เคยเล่นประจำเนาะ เออก็บอกเวลาที่เล่นไว้ก่อนเลยเนาะค่ะ โอเคสำหรับเวลาที่ใส่เล่นก็คือหกโมงแรงแล้วค่ะ กะมาลองทดสอบกันได้ แต่ว่าหนูนะกะบ่ได้เล่นเป็นประจำเนาะ เวลาเนี่ย ก็เลยบ่หูว่าที่แนะนำได้ยังไงกะลองทดสอบบงกอนเนาะค่ะ โอเคโอ้โหสิบหกบาท อ้าโลแถวหนึ่งม้าสวยงาม 30 บาท โอเค บวกมาสี่ที่หกบาท เนาะค่ะร้อยสิบห้าโอเค เดี๋ยวเขางฮอดร้อยหาสิบก้อนจังปรับเทียเดียวเลยเนาะ เออ อีกยี่สิบสี่บาท โอเคเท่าไรละโอเค ยังขาดอยู่ ประมาณยี่สิบบาท เนาะค่ะ โอเคฮอดร้อยหาสิบจังเลยปรับเนาะ ไป อีกตีช่องค่ะแปดบาท แจกัน เอออีกสิบบาทค่ะ โอเคโอ้โหคือคือลงๆแล้วค่ะ โอเคหนึ่งแถวค่ะ แจกัน เออ 12 บาท โอเค บวกมา18 บาทแล้วค่ะ เป็นร้อยหาสิบเอ็ดบาท ไป ขออนุญาต ปรับใหม่กันก่อนเลยนะคะ เป็น15บาทเนาะ อ่า โอเคเอ้ย ไม่ต้องโคดค่ะ เพราะว่าโคดแล้ว ลืม โอ้โห โอ้ บอได้เรื่องเลยบ่ค่อยเข่าบนไหนวะ สวยชิมาบาท ดาบขวานค่ะ โอ้โหลอยยี่สิบบาทมาว่ะ บวกมาหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเนาะค่ะสองร้อยละขาดอีกร้อยนึง โอเคอีกสิบบาทค่ะ โลค่ะสิบบาท โอ้โหแปดสิบาบาทมา เอ้า แจกกันอีกแถวหนึ่งหกสิบบาทสวย บวกมาหนึ่งร้อยสี่สิบมาบาทเนาะค่ะอ่ะ ไหนจะได้ปรับไม่แล้วเป็นสามร้อยหกบาทเนาะ ไป ปรับเป็นสามสิบบาทเลยเนาะค่ะ โอเค เออแจกกันมา โอเคมาได้อีกโลแถวหนึ่งสวยงามมาร้อยหกสิบบาท อ้าวมาว่ะแถวหนึ่งมา บวกมาสองร้อยบาทเนาะค่ะสี่ร้อยแล้วเท่าไหร่เอออีกหาสิบบาท แจกันได้ยูเอางุ่นมาเออสวยงามเอางุ่นมาอีกค่ะอีก20บาทโอ้โหได้แค่คอมโบ3โอเค20บาทค่ะแจกันโอ้โหหลายขังทึงบ่ได้หากได้ขังทึงนี่แถวนึงเนาะบวกมา60บาทเนาะค่ะ อีก40บาทมาขออีก40บาทสวยงามมาก70 บาท ได้แล้วค่ะ 60 บาท ปรับไม่ เลยนะคะ600เป็น 60โอ้โอ้เอออังุนมาแถว นึง ค่ะ โอ้โหเสียดาย โลโลบ่ม้าให้เสียดายอะ่ะ โอเคอังุนค่ะเบิ่งว่ะแต่ละแต่ละ อันที่ตกลง มา สภาพ เออ 40 บาท มาเบิ่งว่ะบ่ต่อคอมโบให้เลย อ้าวมาแล้วคอมโบ2ค่ะองุ่นสวย คอมโบ3ต้องเขาแล้วล่ะ เออไดโลค่ะ ซีช่องคอมโบ3มา คอมโบซีดาบขวาน เออฟีสปินเข่าค่ะ โอเค ตอนนี้ได้เข่าฟีสปินแล้วเนาะค่ะซีทางเนาะ โอเคสะสมที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ โอ้โหบอกเข่าเลยฟีสปินบอกเข่าเลยเหรอโอเคบอกเข่าก็บอกเข่าวะ เออยี่สิบบาท โลมาไหมอีก โอ้โหเออ โลมาหกสิบเอาหุ่นค่ะ แจกันน้ำมาอีกสี่สิบบาท อุ้ยสิงโตเขาสวยงามคอมโบสามคอมโบ4ีมาแล้วค่ะ เข่าฟรีสปินอีกรอบนึง โอ้ยมาแล้ว บวกมาร้อยแปดสิบบาทแล้วค่ะเข่าฟรีสปินอีกสี่ข้างเออไปเดี๋ยวว่าเออ มายู่สี่สิบบาท แจกันค่ะ สวย โลค่ะ เออแปดสิบโอเค อีกสองครั้งแล้วค่ะสะสมที่สามร้อยยี่สิบบาท เออ โอ้โหร้อยหกสิบบาท โอเคได้อยู่นะ สี่ร้อยแปดสิบบาทแล้วค่ะ รอบนี้ โอเค ไปกดต่อได้แล้วค่ะ เล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านใ้เขากลุ่มเทเลแกรมเดี๋ยวกับของฝากไว้นั่นเองนาะค่ะกับเอ่อ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 สองร้อยยี่สิบบาท สภาพเออโอ้โหสองร้อยยี่สิบบาทตัวมีเมื่อกี้มีมงกุฎน้ำเนาะโอเคสองร้อยหกสิบบาทแล้วค่ะขาดอีกประมาณเจ็ดร้อยเดี๋ยวเขาสิได้เอ่อขึ้นไม่ร้อยหาสิบเนาะเพราะว่าเขาเล่นสูงสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เล่นสูงสิบหาแล้วค่ะสวยมีไว้ต่างหลายช่องก็แตกให้โอ้โหสภาพเขาลอยแล้ว ไปยากเนาะเวลานี่โอเค280บาทเนาะอย่าหาเล่นเนาะค่ะ เวลานี่บางคนอาจจะว่า เอ้ยเวลานี่ก็เล่นเขาดีนะหนูน่าจะบอกว่ามันเป็นน้ำน้ำค้นน้ำเนาะเออ บางเทียดวงเขานี่ว่ถือกับเวลานี่อ่ะกลับว่าเป็นตะเล่นเนาะค่ะแต่ว่านี่หนูนะอยากร้องเล่นมือซื้อเนาะค่ะกับเวลาหกโมงเนาะโมเมนต์หกโมงเศร้าเลยหกโมงแรง สวยแจกัน เออ โอ้โหบ่เป็นตาว่ะฟิลปปินกับบ่ค่อยเข่าปันไดอ่ะร้อยที่เอ้ยสี่สิบบาทเราวแม่ร้อยที่สิบเออเป็นไปทั่วเนาะ เบื้องวะเบื้องนี้อย่างเลย เบื้องวะแจกันเอามาแน่ สวย โอ้โห ก็คือเวลานี้บ่ค่อยแจกเท่าไหร่นะคะสำหรับุน้านะสำหรับคนอื่นกับ มองคืกันกับใส่วิจารณญาณในการเล่นเอาเนาะค่ะ กะร้องทดสอบร้องอย่างมึงเองกะได้ ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจกะเอ่อเปิดโอ้โหลองหกสิบเปิดไม่เช็คเนาะค่ะส่วนมากสิ หลายคนที่เปิดไม่เช็คกันก่อน โอเค เออ280 บาท เอ้ยมาอยู่แจกันสวยงามไม่อีก 40 บาท โอ้โห จะเข่าคอมโบ3คอมโบ4ให้บ่ได้เลยนะพันสามค่ะโอเค60บาท ผบ่ขึ้นจะเคลียบอม้าจะเคลียพันหาเนี่ยมันเป็นยังไงเฮ้อโอเคอีกประมาณ 200เนาะค่ะโอ้โหเสียดายมงกุฎเออมาอยู่นี่ร้อยนึงว่ะโอเคยังไปได้ต่อเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะแต่ว่ากะทุลักทุเลเอาเรื่องเมื่อวะเออโลแถวนึงมา300 บาทจักเทียเนี่ยเออ จะเทียได้ไหมพันหกเนาะค่ะ ไป ปรับเป็นร้อยห้าสิบบาท โอ้โหร้อยหนึ่งเอาเป็นว่าดูนะซิบว่าเล่นเวลานี้แล้ว อืมเล่นบ่ค่อยเข่าบันไดว่ะ แจกันค่ะ โอเค เออ ร้อยห้าสิบ โลค่ะ สภาพ 300 บาทเ๋วะเออลอยหนึ่งโอ้โหว่าเป็นตะเหร่นอีหลีนะเบิ่งว่ะบ่แตกบ่อย่างเลย ได้ก็ได้แบบบวกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ลดลงไปพืนได้สองไม่ ลงไปประมาณ3ามสี่ไม่ เออ มาสองแถว850บาท เอาโลมาอีกค่ะ อีกร้อยนึง แจกัน สวย มาอีก โอ้โหบอกเขาเขาฟีสปินมาออกฟีสปินนี่หนูนะเซาเลยว่เหรียญต่อแล้วบ่เหรียญต่อแล้วเนาะค่ะมาแน่เออหาสิบบาทก็เอาสภาพสงสารเจ้าของว่ะล้อยนึงค่ะโอ้โอ้บอมมาบอมมาเลยเนาะค่ะ สภาพบวกมา1,300 บาทเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวนูนะก็ขอพอสัมนีกันแล้วกันเนาะค่ะ เดี๋ยวถอนละ โอเค ไปแล้วค่ะ บ๊ายบาย